สวัสดีค่ะ วันนี้ช่างจุ่มว่างแล้วนะคะ เราก็มีเวลาคอฟฟี่เบรกเราจะไปร้านไหนกันนะคะวันนี้ เดี๋ยวตามไปดูเลยค่ะอตอนนี้ก็กำลังจะถึงร้านแล้วนะคะ เส้นนี้ก็จะไปเส้นถนนสืบสิริเอาเลี้ยวผิดเขาไม่ว่าอย่างนั้นเลยพี่เจอ้อาตอนนี้เลี้ยวผิดถ้าเมื่อกี้เลี้ยวขวาไปกำลังดีเลยใช่เลยอะ นั่งไงเห็นไหมคะซากุระที่โดดเด่นมากเลยค่ะซากุระที่โดดเด่นเห็นไหมคะ เราเข้าทางนี้ได้ไหมที่ยังไงจุมันเหมือนของใช่ใช่เข้าเลยค่ะพี่เจตรงนี้แหละนี่นะคะ แล้วรถรถกระบะสีแดง แต่งหน้าร้านได้แบบเหมือนกับเจ๊แบนเจ๊แบน ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะ ที่ร้านฮิปคอฟฟี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าข้างในธรรมชาติแค่ไหนไปเลยค่ะ Thank you.